วายคอสเตอร์ ไป เป็นเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ นะจ๊ะ วันนี้พาทุนมายิบย่อยมากเลยนะของสารที่สดไปเบ็ดห้าแล้วกันนะ เป็นเกมที่น้อยครั้งนะที่จะเล่น รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สามล้านห้ารอเล่น เกมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่อ่ะนานๆมาจัดสักทีหนึ่งก็ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่หืมเอาดีวายสวยโอเคโอเคถือว่าคบกันได้ถือว่าคบกันได้หน่อยอย่างนี้แหมแล้วเหลียวจะมาบ่อยๆถ้าทำให้พอประทับใจ ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วเพื่อน อถ้าใครอยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะจัดให้ตามคำขอเกมนี้ มาคบกันได้โอเค เพิ่มเบ็ดเป็นเลยเพื่อนไหนๆก็ผกมาแล้วไปเบ็ดสิบก่อนเลยว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายสเกตเตอร์จะเข้ารอบบ้าเบ็ดสิบโอเคคบกันได้ ประทับใจถือว่าคบกันได้ เบ็ดห้าไม่เข้ามาเข้าเบ็ดสิบโอเค รู้เรื่อง ถือว่ารู้งาน ถือว่ารู้งานของจริง เอ้าวายล็อกสวยอีกหนึ่งโอ้โหว้าเบาไปหน่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บสวยอุ้ยวายตรงแนววายตรงแนวว้าวโอ้โหวายตรงแนวัดโถ แน่วิวันนี้พ่อถูกมาสองร้อยนะเพื่อนๆปาไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะเกมนี้ ไม่ได้มานานมากตั้งแต่มันมาแรกๆเลยนะ แล้วเราก็เล่นแากแค่แรกๆแล้วช่วงนี้เราก็หายไปเลย เราไปจัดเกมใหม่กันมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปตามเกมเก่าไม่แอบไม่อะล่าสุดแล้วก็คือเก่าก็คือเก่าอย่กึกกึกเลย เราจะไปทางนั้นมากกว่า ุ้ย ไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้มันจะมาดีขนาดนี้นะสำหรับวันนี้บอกมาเลยจุกๆว้ายอย่างวะเข้ามาแบบตกใจเพื่อนเฮ้ยเบ็ดสิบเฮ้ยเป็นเบ็ดน้ำโซ่ของเราเนี่ยไม่ต้องขึ้นเครื่องรางอะไรแล้วพึ่งเบ็ดอย่างเดียวพอหุ้ยเบ็ดนี้ เข้าดีว่ะ เออตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเบ็ดนะ เพราะว่าไม่เออไม่เปลี่ยนแล้ว ขอเล่นเบ็ดนี้แหละ ต่อไปเรื่อยๆอู้เริ่มไม่ให้แล้วเพื่อนเริ่มไม่ให้แล้ว เริ่มรู้งานแล้วเริ่มไม่ให้เราแล้วเออเริ่มละเริ่มละ เริ่มรู้งาน ว้าวอุ้ยให้แบบกระยิบกระย่อยมากเลย ให้แบบนั่งสารอะ เอาดูเขาสิ ดูเขาให้สิ เฮ้ย เขาเริ่มรู้งานว่ะคุณบวมเออ เอาหน่อยไว้ สวยโอ้ดี ว้าวจะบอกว่าอย่าหยุดยั้งลูกคูณหกไปแล้วอ่ะเฮ้ย อืมหูยวายไกลไปหน่อยวะไม่น่าถึงหมูเอาหน่อยอีกหกหมู อีกหกหมูอีกหกหมุนอุ้ย วายตรง แต่มันไกลอะเพื่อนสวย มันต้องอย่างนั้น อุ้ยเป็ดสืบโหดมาก จริง เป็ดสิบของจริง เป็ดน้ำโซกเพื่อนไม่น่าเชื่อนะพกขึ้นมาสองร้อย ก็คือกล่าวว่าทั้งหมดก็คือหมดอ่ะก็พอแค่นั้น เพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไม่ค่อยปลอดปันเท่าไหร่โหแต่วันนี้ขอไปยกให้เป็น number one ready นะจ๊ะไม่ดูทั่วมันเกิน เกินเฮ็ดมันเกินเฮ็ดมันเกินเฮ็ดไปอ่ะ อืมว้ายสวยว้าวโอ้ยมันเป็นวายร็อกอ่ะมันเป็นวายเหนือเนื้อบะมันดีอย่างนี้แหละ ว้าวโหโหดมากรถไฟเหาะโหดมากๆ โหดจริงเพื่อนอวันนี้ก็พอกันแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะจ๊ะ ใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากไลค์ ฝากแชร์ ฝากซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ